นักเรียนได้เรียนรูปเรขาคณิตที่มีลักษณะและสมบัติต่างๆ ในระดับประถมศึกษา ซึ่งนักเรียนต้องนำความรู้เหล่านั้นมาแก้ปัญหาในข้อสอบโอเน็ตทุกๆปีสำหรับเรื่องนี้เป็นรูปเรขาคณิต ที่เกี่ยวกับเส้นตรงตัดกัน และเส้นขนาน เส้นตรง รังสีส่วนของเส้นตรง เป็นรูปในระนาบที่ทุกๆจุดของรูปอยู่ในแนวตรง และการวัดขนาดของรูปจะวัดเฉพาะความยาว จึงกล่าวว่ารูปเหล่านี้เป็นรูปหนึ่งมิติ จากรูปเส้นตรง AB มีความยาวไม่จำกัด เขียนสัญลักษณ์แทนด้วยตัวอักษรที่แทนจุดสองจุด และมีเส้นที่มีหัวลูกศรทั้งสองข้างบนตัวอักษรนั้น รังสีซีดีมีจุดเริ่มต้นที่จุดีและส่วนอื่นๆของรังสี ต่อออกไปทางเดียวไม่สิ้นสุด มีความยาวไม่จำกัด เขียนสัญลักษณ์แทนด้วยตัวอักษรที่แทนจุดเริ่มต้น และจุดอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดอยู่บนรังสี และมีเส้นที่มีหัวลูกศรหนึ่งข้างบนตัวอักษรนั้น ส่วนของเส้นตรง EF มีจุดปลาย 2 จุด เขียนสัญลักษณ์แทนด้วยตัวอักษรที่แทนจุด2จุดที่เป็นจุดปลาย และมีเส้นที่ไม่มีลูกศรเขียนบนตัวอักษรนั้น เส้นตรงและสมบัติของเส้นที่ตัดกัน คือถ้าเส้นตรงสองเส้นตัดกันจะทำให้มุมตรงข้ามเท่ากัน จากรูปเส้นตรง AB ตัดกับเส้นตรง CD ที่จุด E จะทำให้มุมตรงข้ามเท่ากันสองคู่ คู่แรกคือมุม CEB เท่ากับมุม AED หรือมุมหนึ่งเท่ากับมุมสองคู่ที่สองคือ มุม AEC เท่ากับมุม DEB หรือมุมสาม เท่ากับมุมสีข้อสอบโอเน็ตมีการทดสอบความสามารถของนักเรียน ในการนำสมบัตินี้ไปใช้แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเรขาคณิตอยู่เสมอ เส้นขนานคือเส้นตรงสองเส้นที่ไม่ตัดกัน และมีระยะห่างเท่ากันตลอด โดยระยะห่างเป็นระยะที่วัดในแนวตั้งฉากกับเส้นตรงทั้งสอง จากรูป CD และ AB เป็นระยะตั้งฉากระหว่างเส้นตรง CA และเส้นตรง DB และยาวเท่ากันคือ 2.5 หน่วย แสดงว่าเส้นตรง CA และเส้นตรง DB ขนานกัน เขียนสัญลักษณ์ด้วยเส้นขนาน ระหว่างสัญลักษณ์ที่เขียนแสดงเส้นตรง อ่านว่า เส้นตรง CA ขนานกับเส้นตรง DB สมบัติของเส้นขนานมีหลายข้อ สมบัติข้อนี้เป็นเรื่องมุมแย้งที่เกิดจากเส้นตรงเส้นหนึ่ง ตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง และทำให้เกิดมุมแย้งเท่ากัน จะได้ว่าเส้นตรงคู่นั้นขนานกัน จากรูป เส้นตรง EF ตัดเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ทำให้มุมแย้งเท่ากัน คือมุมหนึ่งเท่ากับมุมสองและมุมสามเท่ากับมุมสี่จะได้ว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD เขียนสัญลักษณ์ด้วยเส้นที่ขนานกันระหว่างสัญลักษณ์ที่เขียนแทนด้วยเส้นตรงทั้งสอง ในทางกลับกัน ถ้ากำหนดให้เส้นตรงสองเส้นขนานกัน และมีเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดผ่านแล้ว จะได้มุมแย้งที่เท่ากันสองคู่ นักเรียนจะได้ใช้สมบัตินี้ในการทำข้อสอบโอเน็ตด้วย